หนาวด้วยนะเคยมีใครเล่นน้ำหน้าหนาวว่างทุกคนส่วนพี่ไปกับพี่ตูนกล้าปากได้พี่ห้ามสั่งนะ อบมือก่อน ไกระโดดใส่อย่างนั้นที่เจ็บนะครับ ชคมวยชนะ ดดข้ามหัวไม่ได้นะ พี่เกดน้องจะกระโดดใส่แล้ว